จัดไปครับผมนี่ไปอยู่ข้างหลังหมดเลยเชคบมาอยู่ข้างหน้าหน่อยดิเฮ้ย ไอโลนซ่าว่าไงโลน สวยโลนซ่าการันตีกันแต่ไปสวยงามผมแล้วไหลต่อไปดิแล้วไหลต่อไปสวยได้อยู่ได้อยู่สปิลเสียแล้วโลนซ่ามาต่อแล้วโลนซ่ามันไม่ทำให้เราผิดหวังไง เอาเรื่อง เอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ฝ่ายนิดนึงเพื่อนอย่าเพิ่งหมดไหนๆก็ได้ฟรีมาแล้วก็เอาให้มันจังนับหน่อยดีวะหูทำไมไม่แตะเต็มกราฟเลยวะเพื่อนมันแตะนิดเดียวเองวะ ีกสองสปินนะครับผมอูซี่ไปยกข้างหลังอีกแล้วยกข้างหลังอีกแล้วเอ้ยอูซี่อูซี่โอ้สปินสุดท้ายแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหสปินที่ได้มาฟรีนี่แม่งไม่แตกเลยนะได้อยู่ไปไงต่อโอ้โหอะไรวะนะได้มา43บาทเออก็ยังดีวะเนาะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะเพื่อนนะมาลุยกันต่อครับผม กล่องพยาบาลเหรอเฮ้ยได้อยู่อะได้อยู่อะการันตีกันแตกไปแล้วนะแล้วมันไหลแล้วมันไหลแ้วการันตีกันแตกซะด้วยสวยงามแล้วไปยังไงต่อ จังหวะนี้ไปยังไงต่อครับผมยังได้อยู่นะโอ้ยแล้วดูมันไหลดิแม่งไหลดีกว่าไหนฟรีโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไหลดีกว่าไหนฟรีเอ้ยเกินไปเกินไปเพื่อนมาดิก็มาดิครับ ก็มาดิครับเช็ดโค้งโอ้ยโอ้โหโหดจัด โหดจากกล่องพยาบาลกูแม่งไหลแบบจังหนับเลยนะครับมนาก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วก็แรกของวันนี้135บาทนะครับจัดไปดิ ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาในเกมนี้นะครับนะสามารถตามผมมาในเมนที่ฝังหมดไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับตลอดเช่นเคยนะเพื่อนอย่ามาเมนที่ฝังหมดเท่านั้นไม่มีมืออื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับระวังโดนโกงกันด้วยนะเฮ้ยทำไปเล่นไปไหลอยู่นะเนี่ยเกมพับจีเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะคือนี่ฟีเจอร์เข้าอีกแล้วนะจังหวะนี้ไอ้โลนต้า ไอโลนซ่าสวยงามเต็มกราบไอโลนซ่าแล้วไปยังไงต่อโลนซ่าไหลซะด้วยโลนซ่ามันไหลว่าเอ้ยทำมันเล่นบายโลนซ่าสวย ไปต่อเพื่อนไปต่อยเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนแจมแหลมแมวไปดิครับผมมาดิก็มาดิครับ ก็มาดิครับโอ้โหจังหวะนี้หยุดไม่อยู่แล้วฉุดไม่อยู่แล้วไอโลนซ่ากูโอ้โหโอ้โหไปต่อเพื่อนไปต่ออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออ เออ การันตีกันแต่ไปอีกแล้วเช็ดเคเช็ดเค เจ็ดเคทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปโอ้โหไอ้โลนไอ้โลนเล่นเกินไปโลนเกินไปเพื่อนโอ้ยโลนไหลนอกฟรีโคตรโหดนะครับนะเช็คเคซูเปอร์ไปกลับไป417 บาทโอ้โหเบ็ด5นอกฟรีนะครับผมไม่โลนโอ้พอเลยดีกว่าผมว่าพักเลยดีกว่าวันนี้นะ พอใจแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับนะและถ้าใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เช่นเคยเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ